ก็วันนี้วันที่ 24 กุมภาพันธ์2564นะครับ ก็เป็นวันแรกที่ออกมาวิ่งริมทางนะครับ หลังจากที่พักฟื้นจากการบริจาคเลือดแล้วนะครับ ก็ร่างกายพร้อมที่จะออกกำลังกาย แล้วก็ร่างกายพร้อมที่จะทำงาน เป็นปกติแล้วนะครับก็ยังไงเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่า จะทำเวลาได้ประมาณเท่าไหร่ แต่ว่าคือเรื่องเวลานี้ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับ แต่ว่าวันนี้อยากจะวิ่งให้ได้ตามระยะคือ 2.5 กิโล เป็นเป็นอย่างแรกก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวมาดูเวลาการ ก็วันนี้วิ่งได้ระยะทาง 2.5 กิโลนะครับ ส่วนเรื่องเวลานี้ยังไม่ได้ดูน่าจะประมาณ 16 ถึงประมาณ 17 นาทีนะครับ ก็ทำเวลาได้ ได้ถือว่าดีในสภาพร่างกายแบบนี้นะครับ เพราะว่าหลังจากที่หยุดวิ่ง 2 กิโลครึ่งก็วิ่งต่อไม่ไหวเลยนะครับ ก็เดินกลับมาจากตรงจุดที่ถึง 2 กิโลครึ่งนะครับ คือวันนี้วิ่งริมทางนะครับ ก็วิ่งระยะทางไปกลับ ก็วิ่งไประยะทางไปก็หนึ่งจุดห้ากิโลแล้วก็กลับกลับมาอีกหนึ่งกิโลก็แบบหมดแรงแล้วนะครับ ก็วันนี้ออกมาวิ่งประมาณตีสามกว่านะครับใกล้ๆตีสี่นะครับก็ออกมาวิ่งตอนกลางคืนก็อาจจะต้องระมัดระวังในการวิ่งผม บริเวณริมริมอขอบของถนนนะครับ ก็คืออลงไปวิ่งตรงตรงอขอบขอบฟุตบาทตรงใกล้ๆกับฟุตบาทตรงริมถนนเลยนะครับ ก็ เพราะว่าก็ระมัดระวังตรงส่วนของขอบบ้าน แล้วก็ตรงตรงเสา แล้วก็บริเวณใกล้ๆต้นไม้นะ ราะวิ่งเหนื่อยแล้วก็อาจจะไม่ได้ค่อยได้ระมัดระวังตัวก็เลยวิ่ง ตรงฝั่งขวา มือนะครับ ก็เหมาะวิ่งวิ่งตรงไปข้างหน้านะครับ แล้วก็ให้มองเห็นรถที่สวนมานะครับ ก็ทุกครั้งที่รถสวนมา ก็วิ่งขึ้นฟุตบาทแทบจะทุกครั้งนะครับก็โอเควันนี้ผมขอตัวไปพักก่อนครับ ก็เหงื่อออกมากแล้ว ก็ขอชวนเพื่อนๆออกมาวิ่งออกกำลังกายนะครับ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงก็ต่อสู้กับโรคภัยในณปัจจุบันนี้นะครับ แล้วก็จะได้มีแรงในการต่อสู้กับงานที่หนักนะครับก็ทำเมื่อคืนนี้นะครับ ทำการวิ่ง 2.5 กิโลทำเวลาได้ 16 นาที 50 วินาทีนะครับ ก็เป็นเวลาของ คนพักฟื้นร่างกายนะครับ หลังจากบริจาคเลือดมานะครับก็แล้วหลังจากที่วิ่งเสร็จแล้วนะครับ ก็ทำการเดินขึ้นบันได ชั้นนะครับก็ก่อนที่จะไปวิ่งก็ทำการวิ่งลงบันได 10 ชั้นด้วยนะครับก็คืออเดินวิ่งวิ่งขึ้นลงบันไดหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยทำทำมาตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายน 2563 เมื่อปีที่แล้วนะครับก็ถึงเดือนนี้เดือนกุมภาก็เข้าเดือนที่ 6 แล้วนะครับการเดิน ขึ้นบันไดนะครับ แล้วก็ลงบันไดด้วย ก็ลงบันไดนี่ก็คืออขา ก็จะได้รับการแรงแรงต้านทาน ทำให้แข็งแรงขึ้นได้ได้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าการเดินขึ้น การเดินขึ้นบันไดอ่ะ จะทำให้กล้ามเนื้อตรงบริเวณต้นขา นะครับ ด้านหน้า ตรงแถวๆบริเวณใกล้ ๆกับหัวเข่านะครับ มีกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น แล้วก็ทำให้วิ่งดีขึ้นนะครับ ต้านทานในการวิ่งดีขึ้น คืออไม่ไม่ปวดหัวเข่าเหมือนเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับ เหมือนกับขาแข็งแรงมากขึ้นนะครับ ก็จะทำการวิ่งขึ้นลงบันไดหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดสิบชั้นนะครับ แบบนี้ไปอีกสักพักหนึ่งแล้วก็ก็เดี๋ยวจะมีภาพให้ให้ดูด้วยนะครับ ว่าว่า ว่าทำยังไงบ้าง แล้วก็ชวนเพื่อนมาวิ่งกันนะครับ ก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายกันนะครับ งั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ